ครับ สวัสดีครับ พบกับผมเมมไรครับกับเกมคิดนะครับ b บนบายสลีปไฟนัลเมกนะครับ กับพาร์ทที่2ของในเรื่องของเทล่านะครับ โอเคลุยกันโลดน่าจะเป็นโลกของ เอ่อ เจ้าหญิงนิทรานะฮะผมจำไม่ผิดนะ เจ้าหญิงนิทราอู้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น อ๋อ วาร์ปเข้ามานี่แหมมาสเท่เลยดีเกาะก็หายนะ เฮ้ยเสียงอะไรนั่นไง マスターが言っていた魔物アンバースとか言ったかアンバーアンバーจำชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรจะไม่ใช่ฮาร์เลสครับฮาร์เลสอีกแบบหนึ่งไอ้ไอ้ไปอย่าอย่าดีอ มามาหัวจ้าจัดไปโอ้ตัวอ้วนมาอ้วนมาอ้วนเด้อเด้อโอ้ไอ้นี่แรงนะฮะต้องระวังประตูประตูตูดสะบัด ไะมาอีกมาอีกเหรอยังไม่หมดอีกยิงแปะเนี่ยเป็นทอมนี่ทนทั้งหมดทันทั้งหมดหน้าสะบัดหน้าสะบัดก็คือถ้าขี่จากไอสไตล์ถ้าตีจนเต็มอ่ะก็จะใช้ท่าพิเศษได้ครับ แล้วแต่สไตล์นี่มันขึ้นอยู่กับเราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้สกิลอะไรอยู่นะเราเพิ่งใช้สกิลอะไรอยู่หลังาจะมีสไตล์แบบอื่นด้วยมีกันมั่วเลยโอเคเรียบร้อยอะแรกๆยังง่ายอยู่เฮ้ยยังมีอีก ตามไปโลด โอเคผมไปหาแถวนู้นแล้วมีของแน่นอน นั่นไงเปิดจ้ามันไปไม่ได้ มันเป็นในเรื่องของเทล่า มันไม่ให้ไป เจ็บเลยจ้าเซฟบันใหม่เลยเยี่ยม อันนั้นน่าจะเป็นจิ๊กซอว์หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ถ้าสกิลไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สมอเวทนะที่ได้น่าจะได้สกิลไฟมาไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ไฟ น้ำแข็งครับฟิตฟิตซันชันซันโดน่าจะฟิตน่า น่าจะ น้ำแข็ง เรียบร้อยเนี่ยประสาทฮะฟอนอ่าน ยากจังวะดีป้า おやお前はどうして眠っていないんだいこの国の者はみんな眠りについているはずなのに何者だ私はマレフィセントマレフィセントこの国の新たな主だよお前こそ見かけない顔だがどこの誰だい俺はテラそこで魔物の襲撃を受けたがこの国ではいつものことなのかふん あんな悪趣味な魔物どうとでもできる放っておけばいいのさ <laughs> 悪趣味か同感だところで人を探しているデアノートという名前に心当たりはないか聞いたことがないねお前と同じよそ者かい そういえば城から見かけない男が出てきたよそいつは城で何をしていたんださあね私はすれ違っただけだからわからないの気になるのなら自分で調べてきたらどうだい城はこの橋を渡った先だよ感謝するそいつは確か光を閉じ込めたとか言ってたよ 城にある光といえばオーロラ姫のことかねわかったเรียบร้อยอะเวลาโดนโดนหลอกเรียบร้อยรู้เขาหลอกแต่จำใจให้หลอกไปแล้วเหรอว่าเดี๋ยวต้องแปะแอบเร็วหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนื่อย เวลาเดี๋ยวสู้บอสน่าจะเหนื่อยต้องแข็งไปจะจะตายจะตายเฮ้ยเนาะเป็นเป็นลิ้นก่อนเป็นลิ้นแล้วเลือดเต็มอ่าลิ้นเป็นตัดโอ้ได้ขั้นสองเลยเยี่ยม เยนะลงไปพัดเลยสีโคตรไวอ่ะเป็นเอ่อใช้ดีลิงของเป็นตัดนี่ตีไวมากไม่โดนเลยไปวางไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว จเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยกันลมแม่งต้องอยู่ใกล้ขั้นแรกอะตีไม่โดนเลยเรียบร้อยมายังไม่หมดอีกเหรอหมือนสตาร์ทไปร้อยไปงงไปเนี่ย เรียบร้อยเลเวลสองฮะ เดี๋ยวผมว่าผมต้องขอเก็บเบลสักหน่อยถ้าไม่เก็บนี่อาจจะหนัก เพราะว่าเดี๋ยวสู้บอสลำบากสู้ได้ครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาโดนท่าฟินิชโอ้โหเออเออ ตึงแตกจ้าดิมสามอึ้งอึ้งเรียบร้อยอึ้งอึ้งโอ้ะเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟอร์มมันต้องโหมดที่มันเรียกว่าสไตล์แล้วแต่ว่าติดมาจากภาคสองเป็นฟอร์ม これで最高だสุดยอดーะเก็บของโอ้อาไม่มีศัตรูเลยเหรอของผมว่ามันต้องมีนะแถวนี้แถวนี้เหรอตรงกลางตรงกลาง เยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้าสะบัดตบเน้าสะบัดเฮ้ยน่าจะหมดละขึ้นไปเลยแล้วก่อนจะไปในเรื่องต่อผมขอเก็บเวลแป๊บหนึ่งนะ องสามรอบเปี้ยงโบโบโบดีครับออกแนวหน่วงๆแล้วแต่ว่าตีแรงเหลือเกินตุ้มตายหาหมดแล้วมามามามา

เข้าไปเลยแล้วกัน ลุยปีดเปิดประตูใช้กุญแจเปิดประตู จะเปิดประตูนะจ๊ะฮะเปนไงจะอยญิงนิทราจริงด้วย จำชื่อไม่ได้ชื่อว่าอะไร 俺はこの感覚を知っている一切の闇を持たない純粋な光の心この心を集めればどうなる七つの純粋な光の心それを集めれば全ての世界が手に入るのさこの世界だけじゃない 外の世界も含めた全てをねどういう意味だお前が持っていた鍵キーブレードとか言ったかねなぜキーブレードを知っているそれでないと心は手に入らない答えろマスター・ゼアノートはどこにいる欲張りすぎだよそれ以上知りたければオーロラ姫の心を取り出してからだ そんなことを俺がするとでもああお前は従うはずさ見えるよお前の心に眠る闇が <laughs> 俺の心に闇など抗うのはおやめもうお前は自由なんだ私は眠りを操ることができる お前の本当の心を目覚めさせてあげるよ <laughs> 闇は誰の心にも必ず潜んでいる闇は悪だ世界に闇は不要闇を滅ぼせ心の奥底に闇を閉じ込めるのだ วยแล้วมันใช้พลังของกิเบตโดนดึง เพื่อจะเอาดึงหัวใจของอันนี้อะเขาเลยเจ้าหญิงออกมาโดนหลอกใช้นี่เอง แต่ว่าเหมือนจะโดนสะกดจิตนะไม่รู้ตัวหรอก ดูสีตาก็รู้ลあの男の言ったことは嘘じゃなかったようだね俺は一体俺に何をした何をさせたんだ私はお前に何も命じていないよただお前の心の奥に眠る闇を ほんの少しくすぐってやっただけさなんということでベンパブロンそうだゼアノートの行方が知りたいんだったねあいつがどこへ行ったかはわからない闇をまとって消えちまった キーブレードは心を集めるのに必要な鍵だそうだねどうだいあと6つの光の心を集めて私と一緒に世界を支配しようじゃないか勘違いしているようだな俺は世界の秩序を守るものだどねえん หาเกิดอะไรขึ้นアンバースとか言ったかいどうやら秩序が乱れているようだね覚えておくがいいお前の心に眠る闇は力なんかじゃ抑えつけられないことをねさあお前の役目も私の役目も終わったよさっさとあの男の後を追うがいいんだ待て ไม่ทันแน่นอนเหมือนเดิม ตามพระเอกทำเลยชักช้า ว่าจะคุยไม่เสียงเลยวะเนี่ย城ごと潰されてしまうまずはアンバースを倒さなければเจมือนจะได้สไตล์ของมาเลเวเซนนะโอ้แผนที่ใช่ไหม นั่นไงตัวนี้มีเซฟโอเคผมผมไปตัวนี้ก่อน น่าจะมีของ นั่นไงโอ้ยุโอ้ถ้ากล่องใหญ่นี่จะเป็นพวกเคียเทมมากกว่า โอเคกดผิด โอเคใส่สกิลนะฮะ สลิปมันใช้กับบอสไม่ได้เสอันนี้ก็ไม่น่าได้อาผสมกันละเอาต้องผสมกันนี่เหรอ อ๋อ มันก็ไว้ก่อนนะหรือว่าหรือว่าต้องซื้อสกิล มีสกิลให้ซื้อมาฮิวเนี้ยฮิวก็ไม่มีนะ คกดผิดละเดี๋ยวนะแแป๊บหนึ่งนะ อ่า ผมเปลี่ยนอันนี้เป็นโพชั่นดีกว่าโอเค เซฟเจ็ดขวด น่าจะ ไม่ ไม่มีปัญหาในการสู้ น่าจะนะ ไปเลยมาได้ไงมาได้ไงตีตีหน้าสะบัดโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบุกกล้องคว้างไม่ทันเฮ้ยแบบมันโดนอยู่อืม ฟีล้น่าจะบัดรลอยไปโบเรียบร้อยเสียสไตล์แล้ว ผมโอ้ล้มตลอดเลยล้มแล้วตีไม่โดนเด้อไซกุดะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอ้โบ ไปกาดได้โบจป็นสไตล์โอเคเอาแล้วบอลแล้วครับ จังหวะนี้จะรอดหรือเปล่า มาดูกันเลเวล5 มาน่าจะไม่ น่าจะไม่ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ ท่านี้ตู้ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะเดี๋เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพี่เดี๋ยวดิพี่กับโดนโอ้ยังจะโดนอูเดี๋ยวเดี๋โอ้กาดได้น้ำแข็งกิ้เหี้ยควางโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวไปตีไอ้วงล้อนี่ก่อนเจ้าหูโคตรแรงเลยเอ้ยเไซโกดะไปเยี่ยมไปเยี่ยมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋านี้และเดี๋ยวเราต้องหนีความหนีก่อนใช้ท่านี้เพื่อเพื่อหลบการโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยทำไม่ทันมามาเออควางเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ข้างแล้วเออเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินยากันทันร้อยเออหลังสะบัดมานี่มานี่มานี่เรียบร้อย ตัวนี้ค่อนข้างจะยากตรงที่ว่ามันจะท่าชนมันจะแรงมากนะครับถ้าไม่เก็บเวลมา <laughs> 俺の心の弱さが彼女の光を奪ってしまったのかすまない今の俺では君の光を取り戻せない闇に屈しない力をつけるまではマスター・ゼアノートはなぜ光を閉じ込めた 純粋な光の心を持つ者を追えばその真意がわかるのか闇を持たぬ純粋な光の心を7つじっくり取りかかるとしようかね。 เย้คีเบดใหม่นะโอเคเทลาบอดต่อโลกโอเคเราเคลียร์โลกของอะไรจะยิงนิทาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปรู้สึกจะเป็นสโนไวท์นะครับกับซินเดอเรลล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคีเบดกันสักหน่อยนะคีเบดมาดูคีเบดกันสักหน่อยโอเค เวทแรงขึ้นครับ แต่ว่าโจมตีเบาลง เทล่าสายโจมตีแล้ว ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่า นะฮะ โอเค เดี๋ยวไปผมดูแป๊บนึงเลเวลสามเราต้องไปสโนไวท์นะครับเลเวลสองเไม่ใช่สโนไวท์เซนเดอเรล่าสิโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกนะครับ ทุกพาร์ทก็คืออย่าลืมแวะเข้าไปชมบล็อกของพี่ป๊อปนะครับ ไอโนสุบสะนะครับ ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เองนะ ถ้าใครชอบก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย